กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้มาพบกับผม นายเฮโลโกโก้คุงกับช่วง สาระพูดไปเรื่อย ตอนนี้ช่องเราได้เปิดระบบสมาชิกรายเดือนแล้ว เพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะสามารถสนับสนุนช่องเราได้โดยตรง โดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 50 บาท ซึ่งมันจะเป็นการสร้างกำลังใจผลักดันให้ช่องได้พัฒนาและก้าวต่อไปและเพื่อนๆเองสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ส่วนเรื่องเนื้อหาก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะยังคงรับชมได้เช่นเดิม พียงแค่การสนับสนุนเป็นสมาชิก จะเป็นการช่วยให้เรามีกำลังใจในการพัฒนา และสามารถร่วมโหวตรวมไปถึงอนาคตอาจสามารถเข้าร่วมเล่นเกมกับช่อง นอกจากนั้นเพื่อนๆยังสามารถเข้าถึงป้ายผู้รอดชีวิต ซึ่งจะเพิ่มเลเวลขึ้น ตามระยะเวลาที่คุณเป็นสมาชิก และแสดงให้เห็นในทุกท้ายข้อความที่คุณคอมเมนต์แถมยังมีการปลดล็อกอิโมจิสุดน่ารักมาให้ใช้ โดยการสมัครนั้นไม่ยากเพียงแค่กดปุ่มสมัคร หรือที่เขียนภาษาอังกฤษว่าจอย เราคงได้เห็นกันมาแล้วกับเหตุการณ์ระบาดของไวรัสทั้งในภาพยนตร์และเกมมากมายอย่าง World War C I Am Legend The Last of Us Viral และ Ill แถมยังมีที่เกิดอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง อย่างอาฮิวาปี 1820 ไข้หวัดใหญ่สเปน ปี1920ซาปี 2002 ไข้หวัดนกปี 2003 ไข้หวัดใหญ่ปี 2009 และล่าสุดโควิดปี 2019 ซึ่งมันฆ่าชีวิตของประชากรบนโลก และทำเศรษฐกิจพังทลายในหลายประเทศ ถึงแม้ประเทศของเราจะหนักกว่าหลายประเทศส่วนใหญ่ เนื่องจากนักการเมือง และความมึนเมาของลุงผู้นำบางคนก็ตาม งั้นวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันดูว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อาจวิวัฒนาการ กลายเป็นเชื้อไวรัสซอมบี้ 1. เชื้อพิษสุนัขบ้า เรามาเริ่มต้นกับเชื้อที่รู้จักกันดีอย่างเชื้อพิษสุนัขบ้ากันก่อน โดยปกติเชื้อจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนม และมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษา หรือฉีดวัคซีนป้องกันทันเวลา และด้วยคุณสมบัติของไวรัสที่มีผลต่อระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนม มันจึงมีความเป็นไปได้สูง ที่จะวิวัฒน์กลายเป็นเชื้อซอมบี้หรือถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาวุธซึ่งสามารถติดเชื้อได้จากการกัดข่วนหรือสารคัดหลั่งมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลอนหนาวสั่นหวาดวิตก และคลุ้มคลั่ง ตามด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและตายไป แต่กว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนั้น ก็มีเวลานานถึง 1 สัปดาห์ ที่ผู้ติดเชื้อจะสามารถทำร้ายเหยื่อรายอื่น เพื่อแพร่เชื้อ อ้างอิงจากเลบี้ไวรัส หรือเชื้อพิษสุนัขบ้าที่รู้จักโดยทั่วไป 2. ปรสิตไกลตัวออกมาหน่อยกับสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากเจ้าของร่างโฮสต์ในการกิน และแพร่พันธุ์ อย่างปรสิตหรือที่เรียกกันว่าพาราไซ ในชีวิตประจำวันเหล่านั้น เห็นสิ่งมีชีวิตที่โดนควบคุมจากพาราไซต์มากมาย ไม่ว่าจะปรสิตในหอยทาก พยาธิในตัวแมลง และด้วยความสามารถในการควบคุม และแพร่พันธุ์ในร่างโฮสต์ มันจึงมีความเป็นไปได้ว่าปรสิตบางชนิด จะวิวัฒน์มาสู่ร่างกายมนุษย์ หรือถูกนำมาพัฒนาต่อเป็นอาวุธ โดยปกติแล้วในระยะแรกเหยื่อจะสามารถดำรงชีวิตได้ปกติ แต่จะมีความหิวโหยที่มากขึ้นของเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงตัวอ่อนในร่างกาย และเมื่อพาราไซต์โตเต็มวัย และเข้าสู่ระยะการแพร่พันธุ์ มันจะเข้าสู่กระบวนการควบคุมเหยื่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อทำการแพร่พันธุ์สู่เหยื่อรายอื่น ในกรณีผู้ติดเชื้อมนุษย์อาจเป็นการกัดข่วนหรือพ่นของเหลวที่เต็มไปด้วยตัวอ่อนใส่ผู้เคราะห์ร้าย และแล้วกระบวนการแพร่เชื้อแพร่พันธุ์ก็จะวนซ้ำและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเชื้อลา สิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงคือพวกคอร์ดิเซปเชื้อราเห็ดเหล่านี้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ มันจึงไม่สามารถผลิตสารสีเขียวหรือคลอโรฟิลเรามักเห็นเห็ดลาขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือขึ้นอยู่ในร่างสัตว์จำพวกแมลง อย่างมดหรือปลวก คอยเป็นกาฝากดูดกินสารอาหารจากร่างโฮสต์บางชนิดถึงขั้นสามารถควบคุมเหยื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแพร่พันธุ์ของกาฝากอย่างตัวมันเอง โดยการกระจายสปอร์ ด้วยความสามารถของคอร์ดิเซปบางชนิด มันอาจวิวัฒนมาเป็นกาฝากในร่างกายมนุษย์ หรือถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาวุธในอนาคต ผู้เคราะห์ร้ายอาจสามารถติดเชื้อได้โดยการกัด ควร แถมยังอันตรายมากขึ้น เนื่องจากร่างกายสามารถรับเชื้อได้ง่ายๆ ผ่านการกิน หรือสูดอากาศที่มีสปอร์เข้าไปเหยื่อที่ติดเชื้อจะมีเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่คอร์ดิเซปจะเข้าไปแตกแขนงรากใยควบคุมร่างกายเส้นประสาทซึ่งโดยทั่วไปเหยื่อจะมีอาการหิวเพิ่มขึ้น อวัยวะเริ่มชา และมีอาการกระตุกตามด้วยปวดศีรษะอย่างรุนแรง เริ่มเกิดภาพหลอน ไม่นานผู้ติดเชื้อก็จะเริ่มทำร้ายเหยื่อรายอื่นๆ เพื่อเป็นการแพร่เชื้อราคอเดเซปไปเรื่อยๆ 4. สารเคมี ปัจจุบันสารเคมีมีหลายประเภท และหลายชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นสารเสพติด บางชนิดถึงขั้นเปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับซอมบี้ ไม่ว่าจะเป็นอาการเดินแบบไร้สติคลุ้มคลั่งทำร้ายคนรอบตัว ซึ่งมันเกิดจากสารเคมีที่เข้าไปทำการปิดการทำงานของระบบประสาทบางส่วน แต่อาการเหล่านั้นจะหายไปเมื่อหมดฤทธิ์ยา จึงมีความเป็นไปได้สูง ที่มันจะถูกนำไปพัฒนา ให้ส่งผลคงอยู่ถาวรในอนาคต ตัวอย่างยาเสพติดอย่างฟักกา ที่ส่งผลให้ผู้เสพไม่มีสติไล่กัดทำร้ายผู้คนใกล้ตัว หรือในหนังอย่าง s t a t n of Emergency ปี 2011 ที่กล่าวถึงโรงงานวิจัยสารเคมีซึ่งเกิดระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ผู้คนรอบบริเวณ ได้รับผลกระทบและกลายสภาพไล่ทำร้ายผู้คนใกล้ตัวห้าวัคซีนโรคภัยและไวรัสมีมากมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์จึงคิดค้นหาทางรักษาและป้องกันมัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยสมุนไพรในอดีต ไปจนถึงการวิจัยสังเคราะห์ ตัดต่อพันธุกรรมไวรัส เพื่อใช้ในการรักษาโรคและเป็นวัคซีน ถึงแม้งานวิจัยพิสดารเหล่านั้นจะมีประโยชน์ แต่ก็อาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการทดสอบสุดท้าย นั่นคือการทดสอบในร่างกายมนุษย์ โดยปกติแล้วการทดสอบวัคซีนเหล่านี้ จะใช้ระยะเวลาหลายปี ก่อนที่จะถูกนำมาใช้กับร่างกายมนุษย์ แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินการระบาดของไวรัสครั้งใหญ่ขั้นตอนการทดสอบบางส่วนมากมาย จึงต้องถูกตัดออกไป ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ไวรัสตัดต่อพันธุกรรมจึงอาจกลายพันธุ์ได้ในร่างกายมนุษย์ที่อาสาเป็นหนูทดลองยา ถึงแม้ว่าการติดตามผลจากทางแพทย์จะเป็นสิ่งที่พึงกระทำ แต่หน่วยงานไม่สามารถกักกันผู้อาสาที่เข้ามาร่วมการทดลองนับพันๆได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางสถานที่ และกฎหมาย นั่นทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์ทำได้เพียงติดตามผล โดยการนัดผู้อาสาสมัครเข้ามาเท่านั้น และหากในร่างกายของผู้อาสา มีการกลายพันธุ์ของไวรัส เปลี่ยนคนกลายเป็นซอมบี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิม และควบคุมได้ยาก เอาละครับก็จบกันไปกับหัวข้อ 5 สิ่งที่อาจวิวัฒน์พัฒนา กลายเป็นซอมบี้ ก่อนจบคลิปเพื่อนๆบอกผมกันหน่อยครับ ว่ามีสิ่งไหนบ้าง ที่สามารถวิวัฒน์พัฒนากลายเป็นซอมบี้ในอนาคตได้อีก ผมอ่านทุก คอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ see you